ชื่อดรเอกภพก็แจ้งมาว่าเขาเขาอยากจะทำเขาอยากจะสร้าง เนี่ยพระเสียริยะเมตไตรเนี่ย ก็แจ้งผมมา แต่ว่าความไปไปได้ยังไงก็ก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอย่าลืมว่าคำว่าพระศรีอ ริยเมตไตรเนี่ยนะครับ ถ้าถามผมนะ ครับ ผมก็จะตอบแบบยืดอกเลยนะครับ ว่า มันเป็นรวมทุกๆศาสนาความเชื่อในโลกนี้ ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับพอมาแต่สิ่งนี้ ปุ๊บ สถานที่ผมบอกเลย ต้องเป็นที่สูงที่สุดในแอเรียนั้นๆ ใน ถ้าเป็นภาคประเทศไทยเนี่ย มันก็สูงจุดที่สูงที่สุดของภาค ครับ ครับอืมเพราะว่าทำเล่นไม่ได้เรื่องเนี้ยครับ ภาคใต้ ภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลาง ถามว่ากี่กี่รูปลักษณ์ เรื่องนี้ถ้าทำแล้วมันจะเป็น ขวัญบ้าน ขวัญเมืองจริง ๆ นะครับ ครับ เพราะฉะนั้น มันต้องมีจุด ที่จะที่ตั้งครับ ไม่ใช่นึกสนุกเล่นทำไม่ใช่ ครับ ไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยครับ ไม่ใช่เลย ในส่วนแบบมันไม่ยากหรอก ที่จะไปประดิษฐานไว้ตรงไหนจุดใดเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุด ถ้าใช้ประเทศไทยเป็นหลักครับ ความจริงสิ่งนี้นะฮะจะอยู่ประเทศไหนในโลกก็ได้ แต่ขอเป็นที่สูงสุดในระดับภูมิภาคเลยครับ เพราะมันเป็นของสูงในลักษณะที่ถ้าหากว่ามาคิดตาม ตามสิ่งที่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวนะว่า ที่ใดก็ตามที่จุดใดที่กระนั้นบอกว่าสูงที่สุดในโลกเนี่ย เพราะมันเป็นลักษณะเหนือโลกต้องอยู่ในจุดที่สูงสุดของโลก คล้าย ๆมันจะ อันที่เขาบอกว่า เทือกเขาหิมาลัยยอดเขาหิมาลัยใช่ไหมที่บอกว่าสูงที่สุดในโลกครับยอดเขาการวัดจากรระดับน้ำทะเลครับ นี่เฉพาะ มันก็จะมีอะไรกันมันมีกี่ทวีปในโลกเนี่ย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้แอฟริกา ออสเตรเลียยุโรปเอเชียออสเตรเลียแอัตติกาเจ็ดทวีปใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลที่ว่าจุดไหนห้าทวีปเนี่ยจุดไหนสูงที่สุด จุดนั้นแหละคือ คือพระประธานเลยครับเป็นประธานเลยละครับ ครับ ดูสิครับ เพราะว่าคำว่าภาษีอะริยไม่ตรไม่ใช่ภาษาล้อเล่นกันแล้วเวลาพูดกันมาหลายร้อยหลายพันปี แต่มาถึงวันนี้จะจะล้อเล่นไม่ได้แล้วครับเพราะผมจะ ให้ความสำคัญในสิ่งนี้ มากมากมากมากและมาก ด้วยนั้นคล้าย ๆ กับว่าเป็นจุดรวมของ ผมประมวลอย่างนี้ฮะผมประมวลว่าในแต่ละศาสนาของโลกเนี่ยกำลังถามหาพระศาสดาพระองค์ใหม่ครับ ที่จะมากดปรากฏไปโลกใบนี้ในกลุ่มสาธุเนี่ย ผมก็ว่ามีแต่พระศรีอริยเมตไตรเท่านั้นนะฮะ ที่จะเป็นรวมทุกส่วนความเชื่อศาสนา เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เหลวไหล โดยเนื้อแท้แล้วก็ทุกศาสนาก็จะต้องมา มารวมกันปฏิบัติการครั้งนี้คำว่าทุกศาสนาเนี่ย มันก็หมายความว่าประชาชนนี่คือตัวแทนจริงๆใช่ไหมครับ ทั้งโลกันเพราะนั้นบุญไม่พอบารมีไม่ไม่เอื้อแล้วก็ มันคิดได้ครับ แต่เวลาลงมือแล้วจะมีอุปสรรคทันทีครับ ครับ เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเราเล่นเราเล่นเลยครับ มันเป็นยุคสุดท้ายของโลกที่ต้องมีพระศาสดาพระองค์ พระองค์ใหม่ มาปรากฏบนโลกไปนี้ครับ ทีนี้ในจินตนาการของผู้คนเนี่ย เมื่อไหร่เนาะพระองค์จะเสด็จมาเดินดินกินข้าวแกง เหมือนอย่างทุกคนเนี่ยครับ แต่ใครก็ตามที่สามารถจินตนาการไปได้ ว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีวัตถุรูปร่าง เป็นวัตถุ ให้มนุษย์ทั้งโลกอำนวยพรเนี่ยว่าเชิดชูบูชา มันเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยต้องต้องที่บอกว่าทุกศาสนานะฮะต้องพุ่งเป้าอย่างนั้น แล้วมันจะมีแรง มีแรงขับ มีแรงเคลื่อน แล้วก็ให้ที่บอกว่าพระศรีมิตรายเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาแบบรูปร่างของมนุษย์ เดินดินเทแก่นะครับ แต่มันต้องมีอะไรบารองรับคล้ายๆต้องสร้างบ้านที่อยู่ มาถึงก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยประมาณนั้นต้องต้องคิดยังไงให้ได้ครับ อยู่ที่ว่าใครล่ะ เป็นคนที่มีบุญบารมีมากพอที่จะ สองมือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยปักตรงนั้นโป๊ะเข้าไปตรงนั้น คนนั้นต้องมีศักยภาพสูงมากมิฉะนั้นแล้ว คนที่มีศักยภาพไม่พอ ในการปฏิบัติการครั้งนี้ ก็จะกลายเป็นเป็นผู้ที่ร่มเหลวเลยพลังพลังปัญญาของพระศรีเมตไตรเนี่ย มันไม่ใช่ปัญญาธรรมดา ก็ฝากเอาไว้ดีแล้วที่มีความคิดดเริ่มนะได้ครับเพราะความคิดนี่มันไม่เสียหายแต่ประการใดแค่คำว่าิเริ่ม เนี่ย เราก็ได้กุศลแล้ว ในส่วนที่เรามีเราเป็นแค่ความคิดก็เกิดประโยชน์ ถ้าได้ทำและทำสำเร็จ มันจะขนาดไหนถ้าได้ทำ และเมื่อทำแล้วสำเร็จได้ด้วย ก็โหเป็นบุญของโลกใบนี้อย่างมากมายมหาศาลอย่างแนวความคิดผมเนี่ย อย่างอย่างที่ฟังลุงหงอกผมก็เพราะเข้าใจในในในจินตนาการนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ย ทุกอย่างในเชิงปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสมมุติได้ เช่น สมมุติเอาสถานที่หนึ่งเป็น เป็นอะไรที่ที่ที่พระเสีอร่ไเมไตรท่านควรจะพำนักอยู่ได้ หรือจะเป็นเป็นเป็นเป็นที่อยู่ของท่านได้ โดยความคิดผมนะ ในเชิงปรัชญาเนี่ย สมมติเอา เช่นในเชิงพุทธเราเนี่ย สมมติเอาวัดเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลก็หมายถึงศูนย์กลางจักรวาลก็หมายถึงเขาพระสุเมน บนยอดเขาพระสุเมนก็คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงครับ คือทุกอย่างผมว่าสมมติเอาแต่ว่าต้องเป็นที่ที่ที่ที่เหมาะสม เหมาะสมแล้วเป็นที่รองรับรองรับของของมวลมหาชนได้ใจใจผมนะการที่จะไปไปไปเอาที่มันสูงสสุดในโลกเนี่ย มันมันอาจจะเป็นไปได้ยาก แต่ว่าท่านในเชิงปัญญาถ้าเราสมมุติเอา สมมุติว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ที่ พระศสีอริยะเมตไตรควรจะมาพำนักมามามามามาอยู่ มาอยู่มา มาได้เป็นได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนโลก เอาละมันมีช็อตต่อไป ถ้าหากว่าสมมติว่า คือรูปร่าง สัดส่วน ของพระศรีมิตรยเนี่ย มันต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับในการที่จะ ออกแบบ ทุกวันนี้มันทำได้หมดแล้ว ครับ คอมพิวเตอร์ AI นะมันจับเหลี่ยมจับมุมอะไรต่างๆได้หมดแล้วนะครับเรียกว่า ไม่ต้องให้ ไม่ต้องให้ให้เป็นเลยไม่ต้องให้ฝีมือมนุษย์ drawing ไม่ต้องแล้วครับนั่นมันมีรูปร่างของมันอยู่แล้วครับในในในสิ่งหนึ่งที่ผมคัดค้านคอมพิวเตอร์เนี่ย คือด้วย ด้วยด้วยด้วยปัญญาคอมพิวเตอร์ก็คือปัญญามนุษย์เนี่ยนะครับ แต่ด้วยด้วยลักษณะการถ่ายทอดของคอมพิวเตอร์ที่ออกมาเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือวิญญาณ วิญญาณที่ที่มนุษย์ หรือศิลปิน หรือ ช่วยกันออกแบบหลายคน ใส่เข้าไปเนี่ย มันจะขาดตัวนี้ที่ที่ผมเห็นด้วยนะ ครับ ผมเห็นด้วยนะ ครับพอเวลามาพูดคำว่าวิญญาณขึ้นมาปุ๊บผมอธิบาย เรื่องวิญญาณไปสองสองบริบทครับ วิญญาณที่พูดถึงกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้ว หลายพันปีแล้ว เขาเป็นวิญญาณวิญญาณเนี่ยพูดมาตั้งแต่นู่นนะกรีกโบราณโบราณนู่นพอได้จับประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้ ครับ ไม่ว่าจะเป็นเพนโตอริสโตเติลมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยวิญญาณ จิตวิญญาณ จิตวิญญาณเนี่ยคำนี้มันพ่วงกันมาตลอดมาถึงวันนี้ก็ยังพูดเรื่อง จิตวิญญาณ จิตวิญญาณอยู่ จิตนี่เรารู้ดี ภาษาไทยก็คือจิตนี่แหละใช่ไหมฮะภาษาสากลก็ไม่น่าจะพ้นไปจากสปิริต สิ่งนี้ผมใช้คำว่าเพียวจิต แล้วก็เพียวจิตสิริผมใช้เพียวทุกครั้งไปเอาละกลับมาเป็นวิญญาณที่พูดถึงกัน มันมีสองบริบทหนึ่งก็คือ วิญญาณเนี่ย ถ้า ถามว่ามันคืออะไร ตอบตรงๆเลย ยากมากที่จะมีผู้ที่จะให้ ให้คำจำกัดความ ที่ถูกต้องตรงจริง แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจึงมีสองบริบท ตีความก่อนว่า วิญญาณเนี่ย อย่าไปไกล ตีเป็นพลังงานทันทีเลย พลังงานก็มีอยู่สองส่วนแน่นอน ส่วนที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ ทีนี้ในคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าวิญญาณคำเดียว ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยภาษาบาลีแล้วก็อาจจะเกิดไปเนี่ย ถ้าหากว่ามาจากคำว่าขันห้า เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบ แต่วิญญาณอีกคำหนึ่งมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมบบาท เริ่มต้นจากคำว่าอาวิชชา สังขาร วิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันเป็นวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ ภาษาเดียวกันเนี่ยครับ แต่คุณลักษณะเนื้อในก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หนึ่งคำว่าวิญญาณพลังงาน่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกมาถึงวันนี้ พวกเราเจ้าค่อยมันจะสืบสารมาผ่านมนุษย์ หลายรุ่นต่อหลายรุ่น มาถึงวันนี้พูดถึงลุงหงอกก็ชัดเจนเรื่องนี้ครับครับรบเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยในเรื่องของวัตถุหรือว่ารูปนะรูปวัตถุที่บริสุทธิ์มีแล้วที่ผมบอกว่าเป็น ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติม เพราะว่าส่วนย่อได้มีแล้ว เพราะฉะนั้นเอาเครื่องมือ คอมพิวเตอร์มาจับมุมจับอะไรต่างมันจะออกมาเป็นดีไซน์ตามนั้น เอาละอยู่ที่ว่าเมื่อเรามาเรียบร้อยแล้วถามว่าใครล่ะเป็นคนอธิษฐานให้สิ่งนี้ วางอยู่ในจุดใด ของโลกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าถ้าหากว่าเป็นตัว ประธาน ก็ต้องอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกใบนี้จะเรียกกันว่าเขาพระสเวนที่พูดถึงกันหรือบอกว่าจะอยู่ในเทวดาชั้นไหนก็สุดแท้แต่เถอะผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ย มันหยุดพูดได้แล้วคำนั้นแต่ว่าเขาพระสเมนพระสเมนเนี่ย ก็มีในบัญญัติด้วยนะมันจินตนาการได้ไหมเอาที่มันจับต้องได้ดีกว่า คือ ถ้าเป็นผมนะ นู่นแหละเทือกเขาหิมาลัยนู่นนะครับในจุดที่ไม่มีอะไรเข้าไปวุ่นวายตรงนั้นแหละครับส่วนนั้นเป็นส่วนที่ผมเห็นว่ามันบริสุทธิ์ หรือแม้แต่ไปใกล้เคียงกับโคโลกเหนือ หรือโคโลกใต้สันไปรู้สึกความคิดผมแต่เอาเถอะเอาจุดที่มันสูงที่สุด ของโลกโดยการวัดจากระดับน้ำ ทะเลที่ว่านั้น ตรงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก ทีนี้ในส่วนที่ทำเป็นรูปร่างมา เพราะว่าดีไซน์มันคอมพิวเตอร์ แต่ละวันเป็นวัตถุใช่ไหมแล้วใครจะมาจับต้องตรงนั้นนะนั่นแหละครับ ก็เป็นศิลปินศิลปิน ผู้ที่มีผู้ที่มีกายใจนั่นนะเรียกว่าจิตวิญญาณตรงนี้ ก็จะเป็นรูปความสนุนสวนบอจะเป็นการจับนู่นนี่มาไม่เป็นรูปร่างเป็นวัตถุแล้วไปวางไว้ที่จุดใดทีนี้ตรงวางเนี่ยสำคัญ ก็เรียกว่าอธิษฐาน หรือว่าปารวารณาจิต ให้อยู่ในจุดนั้น ของโลกใบนี้ ถ้าผมจะไล่เรียง ประเทศไทยเนี่ยมัน กี่ภาคอะใต้ออก ใช่ไหมฮะออกเฉียงเหนือ เหนือภาคกลางกลาง แค่แค่ที่ประเทศไทยก็หกจุดแล้วครับ อยู่ที่ขนาดนี่นครับ ถ้าเป็นประจำทวีปเนี่ยขนาดต้องใหญ่กว่า อยู่ในสูงที่สุดของแต่ละทวีปครับ ดูสิครับความคิดผมไม่ใช่คิดธรรมดานะ แล้วเมนอยู่จุดศูนย์สุดของโลกแล้วยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าอีกนะโดยมีมิติเดียวกันทั้งหมด เพราะมาจากจุดเดียวกัน มาจากออริจินอลเดียวกันขยายไปตามสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ สุดท้ายก็คือให้คอมพิวเตอร์มันร้อยยิ่งให้นั่นแหละครับ แล้วเราก็มาใช้จิตวิญญาณของศิลปิน ในการจับนู่นแต่งนี่ พื่อที่ให้มันลงตัว อย่างน้อย่สุดมันก็มีกันไม่มากนะครับ อย่างเช่นว่าทำมาให้เรียบร้อยมันต้องมีคำว่า เซาะร่องนู่นนี่นั่นเห็นไหมแต่งให้เรียบให้เนียน เหมือนที่เขาแกะพระอะไรก็ว่ากันไป ด้วยจะอะไรวัตถุ ก็เรียกว่าอะไรพวกที่เขาใช้ชอบใช้กันในมือเนี่ยหยกเนี่ย มือนกันเนี่ยส่วนสลาดในการที่จะมาใช้ประจำตัวของแต่ละบุคคล แล้วก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปในในในวัตถุประจำตัวของแต่ละบุคคลนเล็กๆไว้ติ่ในต่ตัวว่า ไป แล้วมันจะมีคำของมันอยู่ในการคำคาถาหรืออะไรก็ว่าที่จะแปะตรงนั้นอยู่ที่ว่า ใรคือคนนั้นที่จะปวารณา ตัวนี้ต้องหาคนแหละครับใช่ไหมคือในแนวความคิดผมเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในว่าในในในศิลปะ ในศิลปะหรือในพุทธศิลป์หรือว่าในศิลปะนั้น ๆ ที่เราจะที่ต้องทำไปเนี่ยคำว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องผ่านด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ ด้วยฝีมือมนุษย์เท่านั้น ผมเคยตั้งถูกตั้งคำถามครับ สมัยเป็นนักเรียนเนี่ย อาจารย์ที่สอนก็ตั้งคำถามว่า ปลวกเนี่ยเป็นศิลปะไหมจอมปลวกเนี่ยเป็นศิลปะไหมหลังนกหลังนกกระจาบเป็นศิลปะไหมพวกเราเอ๊ะมันแล้วก็ว่า เด็ก ๆ แล้วก็ตอบว่า มันน่าจะเป็น แต่สรุปแล้วอาจารย์บอกว่าพวกนี้เป็นเพียงอิเลเมนต์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของศิลปะเท่านั้น ศิลปะต้องต้องผ่านมือมนุษย์ ธรรมชาติกับศิลปะต้องแยกกัน แต่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของของงานศิลปะได้ เพราะฉะนั้นอะไรก็แต่เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็มีผมให้ความสำคัญนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบ ที่จะต้องออกมาต้องต้องผ่านจิตวิญญาณของศิลปิน หรือของคนหลายๆ คนมาช่วยกันรวมพลังในการออกแบบ และสร้างเป็นรูปแบบขึ้นมา แต่ส่วนคอมพิวเตอร์จะ จะไปช่วยงานให้ได้ยิ่งใหญ่ หรือว่าจะขยายจะย่อ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง คือคือคือในความคิดผมเป็นลักษณะนี้ยังไงต้นแบบจริงๆ เนี่ย ต้นแบบเล็กๆเนี่ยมันจะต้องผ่านผ่านการรวมพลังก่อน อาจจะผ่านผ่านผ่านผ่านมือศิลปิน แต่ผ่านผ่าน รวมพลังจากนักปรัชญา นักนักผู้รู้ต่าง ๆ มาช่วยกัน ระดมระระดมเจตนาการร่วมกัน เพราะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อย่างที่ที่ที่ลุงหงอกพูดผมก็เห็นด้วยครับ แต่การจัดทำต้นแบบเนี่ย มันต้องผ่านมือมนุษย์ครับ ส่วนจะขยายยังไงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศิลปะ แต่วิทยาศาสตร์เป็นส่วนประกอบ ทำให้งานศิลปะนั้นสำเร็จได้ แต่ก็สอดคล้องกันครับ แต่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อความเพื่อความชัดเจน เพื่อไอไอไอพ r ร p o r ชั่นต่าง ๆ ได้ได้ไม่ไม่ไม่พลาดไม่พลาดเพราะโครงสร้างต้องใช้ ใช่ ใช้หลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพื่อให้แต่ในในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องฝึกฝีมือมนุษย์ต้องต้องต้องผ่านด้วยมนุษย์ แล้วระดมความคิดกันไม่ใช่ผมคนเดียวศิลปินคนเดียว สมมติว่าผมเป็นศิลปินผู้ผู้ผู้สร้างเนี่ย ผู้ผู้ผู้ลงมือเนี่ยไอแนวความคิดปรัชญาต่างๆต้องเอาผู้รู้มาคุยกัน มาถกเถียงกันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงมาถึงวันนี้ผมใช้คำพูดนี้นะฮะมันไม่ใช่ผู้รู้ธรรมดาครับ ต้องเอาใส่ผู้เข้าถึงด้วยครับ เมื่อกี้ผมพูดไปว่ากลุ่มความเชื่อศาสนาครับ ถ้ากลุ่มอามินก็ต้องถามหาบุคคลที่เข้าถึงพาละครับ ไม่ใช่เข้าถึงพระคัมภีร์ครับ พระคัมภีร์นี่จ๋อจ้อยจ๋อจ้อยไม่ใช่ตรงนี้ครับ ครับ ครับ จะถึงเข้าถึงพระละขนาดนี้เพียงใดก็ต้องมาแชร์กันครับรับ ใช่ใช่ครับใช่ครับ ทางกลุ่มอเมนก็เหมือนกัน ต้องเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า ครับ ทางด้านฮินดูเหมือนกัน ครับ ก็เข้าถึงเดอะกอดโอลิวันของเขานะมาจาก ตรีมูรติแล้วใครเป็นตัวแทนตรงนั้นที่จะใครเข้าถึงจริงเข้าถึงปรมาตธรรมปรมาตปรมัตเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องที่บอกว่าจิตล้วนๆนะตรงนั้นครับครับ จิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับ แล้วกลุ่มถ้าหากก็เป็นศาสนาอีกอันหนึ่งก็ยูดายออทอดอก อทอดอกนะครับ ของฝั่งของของรัสเซียรัสเซียครับ แล้วก็ทางด้านอิสราเอลด้วย ก็เดียวกันนะครับเห็นมันแล้วก็มาทางกลุ่มสาธุก็ต้องควานหาแล้วครับตรงนี้ควานหาประกาศเรื่องบรรดาว่า ใครล่ะ คือเข้าถึง สิ่งที่เคารพสูงสุดสิ่งที่พูดถึงหรือแม้แต่ที่บอกว่า พระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาปรากฏบนโลกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นคนที่เซตอัพเข้าไปผ่านจิตอย่างนั้นก็ต้องสะอาดและบริสุทธิ์ จึงจะมีคุณค่าสูงมาก ต่อไปก็เป็นเรื่องราวของศิลปินที่จะต้องออกมาให้เป็น รูปร่างคือคือคือแรงบันดาลใจลักษณะนี้ครับ มันมันต้องได้จาก คือไอ้ปัญญาผมเนี่ยมันมันสูงไม่พอที่จะไปรับรู้อะไรมาก แต่ว่าถ้าได้รับการถ่ายทอดเนี่ย ผมจะจับไอ้พวกนี้มาใส่ในงานนั่นแหละในในในในรูปลักษณ์ในในในรูปเนี่ยออกมาเป็นความสามารถ ใช่ใช่ครับ ผมจะเป็นอาจจะเป็นเพียงแค่ความสามารถในการในการจับเอาปััจญาต่าง ๆ เอาเอาภูมิรู้ต่าง ๆ เอา ต่างๆมาใส่เข้าไป ดีแล้วที่เกิดความรุนแุนตรงนี้นะฮะ แต่บอกว่ามันเป็นโครงข่ายที่ใหญ่มาก มันไม่ใช่ทำเฉพาะในประเทศไทย ถ้าพูดถึงว่าประเทศไทยทำได้ก่อนมันก็โอเคนะครับ ประเทศไทยทำได้ก่อน แล้วเพราะว่าพระศรีมไตรก็คือในกลุ่มของสาธุที่พูดถึงมาตลอดเวลาครับ ใช่ไหมฮะครับครับทีนี้ประเทศใดที่จะมีไว้ มีไว้อยู่ในพื้นที่ของประเทศใดอันนั้นก็อีกอีกอันหนึ่งที่ต้องออกไปประมาณนั้นนะครับ ผมกำลังพูดถึงในภูมิภาค ผมว่ามันเหมือนกัน ผมว่ามันเหมือนการต่อยอดต่อยอดจากศาสนาพุทธเราอะนะแล้วก็ผมว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นต่อยอดทุกๆ ศาสนาตรงนี้ครับครับต้องรวมเลยครับรวมศาสนาเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยก็ผมผมเข้าใจว่าคนในเมืองไทยเนี่ยมัน มันนับถือหลายศาสนานะมากน้อยแล้วแต่แล้วแต่ มีเกือบทั่วศาสนาความเชื่อเนี่ยพอจะหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยมันเหมือนเมืองไทยมัน เป็นส่วนรวมอะไรบางเรื่องไอ้พวกทางจิตวิญญาณพวกนี้นะทางจิตสิ่งนี้ต้องเริ่มต้นอธิบายมาจากคำนี้ครับบอกว่า ทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกันครับอืจุดนั้นไม่ใช่สิ่งนะครับ ครับต้องคอนเซปต์นี้นะแตะต้องให้จุดกำเนิด เดียวกัน ใช่ ถ้ายอมรับทั้งหมด ยอมรับไหมคำนี้ ครับ ถ้ายอมรับเปรี้ยง แล้วใครเป็นคนพิเศษครับ นี่นะว่าทุกสองสิ่งมาจากจุดเดียวกันครับ ใครคือคนนั้น และคนนั้นมีความสามารถอะไรด้วย ครับ ไม่ใช่มีแต่ปาก มีแต่ความจำไม่ใช่ครับรบมันต้องออกมาให้รูปนั้น ครับ ถ้าหากว่าพิเศษเรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่อยู่ในฮอที่ว่าเนี่ยก็ลงมติลงคะแนนว่าเยสหรือโนถ้าโนไม่รู้กลุ่มโนก็ตั้งตัวแทนขึ้นมาว่า ก็มาแชร์กับผมเยสใช่ไหมฮะเพื่อมันออกมาเป็นที่แหลมคมที่สุดเป็นข้อยุติ อีกครั้งหนึ่ง ใครเลยเป็นคนที่พรีเซนต์ทุกสรรพสิ่งมาจากจุดเดียวกัน มันมาอย่างไง คือระดับปัญญาเนี่ยพูดไม่ ถ้าเป็นการเขียนก็ไม่น่าติดไม่น่าจะเกินกระดาษ A4 ครับไม่รู้ว่า บัวเหนือน้ำก็จะรู้ทันทีครับ ถ้าหากว่าแต่ละคนก็ปฏิบัติได้ เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า เข้าใกล้หรือเข้าถึงพระเลาะเนี่ย ถ้าหากว่าใช้ภาษาหลายคำก็ถือว่าเลอะแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว เราไม่ฟังกัน ไม่เกินห้าคำในการเวิร์ดดิ้งที่จะแชร์กัน อย่างผมผมสรุปได้เลยนะครับว่า รูปกับน้ำเนี่ยรูปที่ว่ากำลังจะสร้างแล้วนามบริสุทธิ์ ผมเชื่อมั่นว่ามันมีอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่ภาวนาตรงนั้นครับ ในการที่ให้วางอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกใบนี้จะเป็นจุดไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องประเทศไทยแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นกันที่คนไทยประเทศไทย ก็ต้องบอกว่าในจุดที่มันสูงที่สุดของประเทศไทยเอาไว้เป็นหลักครับ อย่างภาคกลางผมก็มองเห็นแล้วว่ามีสถานที่หนึ่งเป็นยอดเขา ที่จุดนั้นผมขึ้นไปแล้ว บันไดในบันไดที่เราเดิน ไม่ใช่ 2,900 คัน หรือ 3,000 กว่าคันใช้เรื่องวันไหนครับในปีหนึ่งผมแบกเทียน ไม่ใช่ตัวผม เป็นคนแบก คนแบกเนี่ยตายไปแล้วคนหนึ่งแล้ว โอ้โหครับ แบกเทียน ต้นนี้สองต้นต้นเดียวเสียต้นเดียวครับ ผลัดกันผลัดกันแบกเทียนในหนักยี่ห้ากิโลได้ก็เทียนขนาดเนี้ยเอาไปจุดข้างบนนึงเลย แล้วขึ้น เดินขึ้นประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลย โอ้ค่อยไต่ไป ผมเดินไปพักตั้งไม่รู้กี่ครั้ง แล้วก็อยู่นั่นทั้งคืน แล้วรู้สึกจะเป็นทั้งวันซ้าไปแล้วค่อยลงมา มีแล้วฮะ เป็นยอดเขา อันนี้ต้องถ้าหากว่านั้นก็ต้องขอทางการไปด้วยเป็นราวครับ เพราะว่าเป็นของสิ่งที่เป็นสงมันไม่ใช่นึกจะทำอะไรในวัดวา ผมบอกว่าเลยนะฮะในวัดไม่พอที่รองรับหรอกครับ ครับ ไม่พอ ไม่พอรองรับว่าสิ่งเหล่านี้ คือคืออย่างน้อยให้ให้เป็นจุด จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น ถ้ามีบุญบารรมีอย่างที่ที่ลุงหมอพูดคือบุญบารมีได้ได้แค่เริ่มต้นก็ถือเป็นเป็นเป็นบุญแล้ว แล้วก็ส่วนส่วนที่จัด สัดสร้างใหญ่ ๆ เนี่ย ก็แล้วแต่ที่ที่หลักที่เราวางกันไว้ว่าเป็นยังไง ผมถูกตั้งคำถามเมื่อสองสามวันที่แล้วว่าเอ๊ะถ้าชันตาเนี่ยสำเร็จได้ยังไง บอกผมเองผมก็ไม่เคยไป ที่คนคนที่ไปเนี่ยเขาเขาเขาไปคณะสำเร็จทำได้สำเร็จได้อย่างไร ผมก็บอกอย่างนี้ว่า ผมเนี่ยไม่เคยไปชามัชันตา พูดใหม่เมื่อกี้นี่คำนู้ประจบปอาถานะพันตาธรรมชันตาที่อินเดียอาชันตาชันตาอ๋อไอ้ทำที่ไม่แกะสลักไอ้ใช่ใช่ครับจากภูเขาเหล่ากาเนี่ยเขาเขาบอกจะแกะจากข้างบนลงมา บอกผมเองผมไม่เคยไป แต่ผมเชื่อมั่นไว้อย่างนี้ว่า มันไม่ได้สำเร็จด้วยคนรุ่นเดียว เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเป็นสกุล สกุลช่างสืบทอดไอ้ตัวนี้สำคัญครับ ใช่ครับเห็นด้วยนะเห็นครับ เพราะฉะนั้นที่เราวางไว้อาจจะไม่ใหญ่มาก แต่ว่าเป็นต้นแบบ แล้วก็สร้างมวลชนสร้างสร้างสาวก ให้มากๆจนกระทั่งถึงจุดสำสำเร็จ ส่วนจะสำเร็จวิธีสำเร็จก็คือเนี่ยสกุลช่างนี่แหละสกุลช่างนี่ต่อเนื่อง คือไม่ได้เสร็จแค่รุ่นเดียว ผมผมมีแม้กระทั่งสาวโศกด้วยครับ ครับ ครับ มีแม้กระทั่งสาวโศกครับ สาวโศกนี่เป็น เป็นหลักเป็นแกนเลยครับ ครับ ก็ผมพยายามจินตนาการว่า โอเค ถ้าหากว่ามี รูปธรรม ของพระศรีอนิเมตรัย เกิดขึ้นที่บนยอดภูเขาลูกเนี่ย ของประเทศไทยในภาคกลางเนี่ยผมมองเห็นแล้วมีแล้ว แล้วพื้นที่ก็ก็พอเลยฮะข้างบน เพราะว่าอย่างเช่น หน้าภาควัน ก็ต้องมีเสาอโศก มาข้างหน้าเป็นตัวหลักเลยครับ แล้วส่วนพระนี่ก็ต้องสูงใหญ่ครับเสาโศกก็อยู่ในในระนาบที่อาจจะเป็น หัวเขา่าแล้วก็ ลายล้อมลายล้อมรูปด้วยของอะไร มีอยู่สามบริวาร ผมเรียกว่าสามสหายพญานาคพญาครุฑช้างเผือกพญาครุฑไอตัวลายร้อมจะวางไงเนี่ยมันถึงจะเหมาะสมเพราะนั้นล้วปินเนี่ยจำเป็นจะต้องออกแบบสามสามสหายที่ว่านี้ให้ ให้สอดคล้องกัน ให้เกื้อกันครับให้เกื้อกัน แน่นอนต้องออกแบบในเชิงทักทอ ให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน ต่อเนื่องกันเนี่ยดูสิความคิดผมเป็นความคิดธรรมดานะในเรื่องพวกนี้ ถ้าหากว่าสามสิ่งสี่สิ่งที่ว่าเนี่ย มันปรากฏขึ้นมา อันนี้ก็ต้องใช้สัญลักษณ์ของ ของกลุ่มสาธุอย่างเดียวครับ ในการที่จะบ่งบอก อาจจะเป็นอยู่ข้างหลังใช่ไหมอะไรตราของพุทธศาสนาอยู่ข้างหลัง ใหญ่ใหญ่ไม่รู้ว่าผสมเหตุสมผลของขององค์พระครับตาธรรมจักรครับ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับ ต้องสมเหตุสมผล แล้วทิศทางที่จะวางที่ไหนะ ้องวางให้ถูกทิศอีกต่างหากวางมุมในองศาใดอยูไม่ใช่เล่นเดินครับ พื้นที่ตรงนั้นก็ต้องดูคำว่าบาลานซ์ของภูมิประเทศด้วยครับ นี่จุด มันเหลื่อมไปตรงไหน ล้ำไปทางไหน ไม่รู้แล้วครับ ก็ต้อง คือมองไปไหน ว่ามันก็บาลานซ์ จะยืนมองด้านไหนก็ เออออกแบบนี้มันมันกับภูเขาเนาะมองไป เอ้ย มันเป็นมันสมมาตรดีจังประมาณนะครับนะฮะนั้นความสูงความแรงต่างก็ต้องประกอบ ครับเห็นไหมับนี่นี่คือความคิดผม ถ้าเป็นไปได้ให้มันสมมาตรในสีทิศครับ ต้องสมมาทั้งสี่ที่จะมองทิศไหนในความคิดผมจะเป็นยังไัไอ้สี่ทิศนั่นนะในแต่ละทิศออกมาเนี่ยมันก็เป็นสี่เซกชันเซกชันที่หนึ่งมากลุ่มสาธุก็พุทธประวัติอะไรก็ว่ากันไป จากสูงมหาต่ำลดหลั่งกันไปพื้นที่ต้อง ต้องมีให้ แล้วก็ซ้ายขวาก็ต้องเป็นกลุ่มอามีนกับอาเมน ส่วนข้างหลังของพุทธาก็ต้องเป็นกลุ่มโอมไปทีนี้ ส่วนพุทธศาสนาไอ้พวกสายนี้ทั่วไป จะไปเคารพคารวะก็ไปในแต่ละเซกชันแต่ทั้งหมดก็มีทางเดินรอบให้เข้าถึงกันหมดในแต่ละ ในแต่ละชั้น มันก็จะมีชั้นไหนในส่วนตัวผมบอก ชั้นอรหันต์ชั้น อนาคา ชั้น สกิทา แล้วชั้นโสดา มา้างหน้าก็เรียบเนี่ย ไม่รู้เอาเอาภูเขานี่เป็นเกณฑ์ก็ต้องวัดให้ดีๆ ดูสิผมจำลองภาพในส่วนตัวผมจะลองไว้ขนาดนั้น ถ้ามันทำได้ถึงขนาดก็แจ๋วมากมันจะเป็นบุญ เป็นเป็นบุญกุศลของแผ่นดิน อะไรทำนองเนี้ยครับ ยังมีโอกาสจะเชิญจะเชิญ ดร เอกภพมามาคุยลุงออก ว่าเขามีในความคิดยังไงเขาไม่เขามีความคิดมุ่งมันว่าจะจะอยากจะทำเนี่ยมานานมากแล้ว แล้วก็สะสมบารมีหาบริวารหาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้ว่า ต้องได้พื้นที่มาก่อนครับ ก็ต้องทางการอนุมัติเลยเพราะว่ามันใช้ที่เอกชนไม่ไหวหรอกครับ ต้องใช้ที่ธรรมชาติประกอบมันต้องมีธรรมชาติรองรับผมนะรองรับพื้นฐานตรงนี้ในเบื้องต้นก็อาจจะคือถ้ามีถ้าว่าจะเห็นพ้องต้องกันหลายฝ่าย แล้วก็อาจจะทำจัดสร้างโมเดลขึ้นมาก่อน อย่างนี้นะ จัดสร้างโมเดลก็เป็นปีแล้วมันไม่ใช่วันทั้งวัน ใช่ใช่ โมเดลที่มันคนจับต้องได้ ใช่ครับใช่ครับ มันต้องมีพิมพ์ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวใช่ คือทำโมเดลทำเป็นของจริงเลยเพื่อง่ายโมเดลชัดเจนแล้ว่ารูปลักษณ์ยังไง แล้วก็มาถ่ายทอดลงเฉพาะโมเดลก็เป็นปี ใช่ที่นด้งบเลยเนี่ย งบเบื้องต้น นั่นแหละอาจจะต้องปรึกษาเขาว่าว่า ทีนี้ใครเราจะมีงบเบื้องต้นที่จะให้ทุกคนมีเรี่ยวแรง ใช่ อาหารการกินคนที่ทำใช่ไหมต้องดูว่าไม่ใช่มาทำแบบอดอยอยากก็ไม่ใช่ครับใช่ครับกองทัพก็ต้องเดินด้วย ใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะครับ ผมเคยที่ที่คุยกับผมผม ผมทำรูปนี้ คือผมนี่เป็นคนสิงห์บุรี อืมแล้วก็เอ่อ คิดทำสัญลักษณ์ คือผู้ว่าเคยเรียกผมไป แล้วก็มันย้ายไปซะก่อน ก็เลยหยุดมาสี่ห้าปี แล้วผมก็ไม่ได้นั่น แล้วก็เมื่อ เมื่อตอนเริ่มมือโควิดก็เอ๊ะคิดเครียด เอ๊ะไอ้วิกฤตมัน ก็ควรจะหาหาโอกาสให้กับความคิดตัวเองเดิมๆก็เลยไปค้นเอาเอาเอาเอารูปสิงเนี่ยขึ้นมาให้เดี๋ยวจะเปิดให้ลองดู เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดูนี้ดีกว่า คือเราได้คุยกันใหม่คือ เมื่อสมัยก่อนสักสี่ห้าปีก่อนอาจารย์ผม ก็พยายามไปไปหาผมรู้ว่าผมมาอยู่สิงห์บุรี ไปช่วยกระทำวัด แล้วแกก็ จะเสนอให้ผมเป็นศิลปินดีเด่นสิงห์บุรีผมก็เลยคือใจผมไม่ชอบเลย ไม่เอาเลย ผมก็ไปเสดไปแกก็เคอะเขินไปเอาแกเอาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว แกก็พามงพาเมียพื้นผลหมากลาไม้ไม้ผมดีใจ ก็อยากจะให้ผมเป็นศิลปินดีเด่นงสิงห์บุรีผมก็ปฏิเสธไป แกก็หน้าแย่ไปคือผมว่าผมยังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะเป็นของพวกนี้มัน คิดไปแล้วมันไม่จิตคนนั้นพูดมั่งคนนี้พูดมั่งจิตมันจะตกอาจารย์มาว่าผมจะตก เพราะว่าผมอยู่อย่างไงดีแล้ว ถ้าถึงเวลาสมควรมันเหตุสมควร ถ้าจังหวัดจะคัดเลือกก็ ขอให้คัดเลือกไป ไม่ใช่ผมไปเสนอชื่อ เอาผมไปเสนอชื่อ ผมไม่เอาคนละหน้าที่ ผมว่าคนละหน้าที่ผมไม่ใช่เป็นพระครูที่จะเสนอชื่อตัวเองไปขอพระครูไม่ใช่ครับ ถ้าเชิญทางวัฒนธรรมจะต้องมาเชิญผมเอง มายกงมาให้ผมเอง ไม่ใช่ผมเสนอชื่อไปไม่ใช่ เห็นด้วยครับครับเห็นด้วย ผมหน้าที่ทำงานให้กับแผ่นดินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค้นเดี๋ยวนี้นะ รูปไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะอยากเอาที่ส่งไปให้หลานดูพี่ชายผมก็เป็นช่างเขียน พี่ชายคนโตพี่ชายคนโตมแปดสิบสี่แล้วพี่ชายคนโตรุ่นเดียวกับทวันรัชนีเลยรุ่นเดียวกันทุกวันนี้ก็ยังเขียนรูปอ่ะคนที่มีสิ่งนี้เขาจะอิ่มเอิบกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ส่งผลให้กับทางด้านกายใจจิตของเขามันร้อนเป็นหนึ่งเดียวกัน อายุก็จะยืดยาวเองนะครับ อายุก็จะยืดยาวศิลปินนี่เป็นคนที่ไม่เร่งรัดครับครับ ไปตามแนวทางก็ค่อยค่อยเดินประมาณนั้นครับ แต่พอวันมีความเชื่อมันก็ต้องเกินร้อยเนี่ยผมเพ่อเอาแบบสิ่งไหมครับเดี๋ยวเร่งเร่ง ออแบบสิง นี่สิงนี่มันเป็นสิง สิงได้ได้มาจากคือปั้นดินเผามีอยู่สามองค์ คุณสิงขอนไปเอามา แล้วก็ให้ที่อำเภอรนจันองค์หนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็วัดที่วัดม่วงทำพิพิธภัณฑ์องค์หนึ่งแล้วก็อีก อีกชิ้นไปวัดกาล้อง ผมไปดูื้อวัดกาล้องหายไปแล้ว หายไปหลายหลายสิบปีแล้วมีต้นแบบนะนี่ผมทำบนาคารแต่ผมไปส่งให้ตัวระพบดู แกก็บอกโอ้ในความคิดนี้ ดี แกก็อยากจะนั่น แล้วแกก็พูดถึงพระศรีอริยเมตายบอกแก แกต้องการจะจัดสร้างพระศรีอริยแมตายมันนานมากแล้ว ยังหาที่ลงอะไรไม่ได้ยังไง ก็ลอง ครับครับ เดี๋ยวจะลองไปคิดดู ทางฝั่งผมผมจะรู้ไปงกระทั่งครับสฟิงนะบอกไม่รู้ครับตัวสฟิงเนี่ย อ๋อ สิง โอเคก็แปลว่าออกแบบดีมากครับ เนี่ยเป็นอาคารข้างล่างนะครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เลยก็ได้แล้วก็เชิงสัญลักษณ์แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ที่ที่เกี่ยวกับว่าทำใหม่แกก็เออ เดี๋ยวจะเริ่มต้นให้ใหม่ ว่าจะสร้างสร้างสร้างสร้างฝันให้เป็นจริงผมว่าคือคือเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยลุงหงอครับ คือไม่ได้มุ่งหวังอะไร คือสมบัติสมบัติอะไรไม่ต้องการเลยเลย มีคนยกอะไร ก็ไม่เคยเอา พ่อแม่ยกให้ก็ไม่เคยเอาครับไม่เอา ก็มีที่ดินปลูกที่บ้านให้ลูกเมียอยู่ก็หน่อยหนึ่ง เป็นที่ธารณะทั้งๆทที่มีที่ดินเยอะนะ ความคนไม่เอา แต่ว่าชาวบ้านเขายกให้ ยกให้อยู่ปลูกอาศัย คือเป็นคนไม่ต้องการอะไรครับ แล้วที่ที่ผมอยู่ตอนนี้มันก็ ผมก็เขาให้อยู่มาเก้าปีแล้วครับเนี่ย เขาก็บอกเพื่อนว่าเขาก็บอกเพื่อนเพื่อนที่ไปเยี่ยมบอกนี่เนี่ยของกูหมดเลย เนี่ย แต่มันไม่ใช่ของกูของกูเนี่ย แต่มันไม่ใช่ของกู แล้วผมไม่เดือดร้อนเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไม่เคยคิดพิตกไม่มีอะไรไม่ไม่แล้วก็คิดว่าเกิดมาในชีวิต เนี่ย สร้างให้มันเป็นหลักของแผ่นดิน ที่เราเกิด ประเทศที่เราเกิด อย่างเงี้ย ผมผมก็ทำเป็นคนไม่ชอบวิชาลายไทยเลยครับ ไม่ชอบไทยไทยไม่ชอบเลย ชอบปั้นสากลปั้นรูปเหมือน แต่พอทำงานจริง ๆ ต้องเข้าวัดครับ อืผมทำวัดหลาย หลายวัดครับอืผมผมทำให้ไม่ไปดินเยอะ หลายวัด ปั้นสดทั้งนั้นครับปั้นสดฉะนั้นตายไปเนี่ยคิดว่า ตายตาหลับตายสบาย แต่ว่ายังอยากจะสร้างอีก อยากจะทำอีกไม่หยุด ไม่หยุด ตายเมื่อไหร่เลิกครับตั้งใจไว้อย่างนั้นคิดไปเรื่อย คนที่มีความคิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งส่วนตัว สองก็คือ ส่วนตัวไม่มีอะไรขอของอยู่ของกินครับ ของใช้ผ่อนแรงครับ พอประมาณไม่ถึงกับเกินนะครับแล้วก็เวลาตายพระขจรก็เอาไปประมาณนั้นครับ ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักแต่ขอให้มีชีวิตนี้ อยู่ตรงนี้นี่คือส่วนตัวนะครับทีนี้ส่วนครอบครัว ก็ไม่อยากจะให้คนที่เราผลิตมาเนี่ยครับ ให้สำหรับก็อยากจะให้เขามีในส่วนที่เขาอยู่ได้ความดูแลชีวิตของเขาได้ตลอดชีวิตใช่ครับ มันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ชีวิตของตัวเองและครอบครัวนอกนั้นก็เป็นเรื่องราวของคนอื่นทั้งหมดครับครับคนที่มีสิ่งนี้จะคิดอย่างนั้นครับจะจะลองเอาไปไปไปมาคุยกับดรก็พบว่า ผมก็ถามว่าดรจะหาเงิน ผมก็พูดตรงๆไม่อ้อมจะหาเงินจากที่ไหนเอาเงินจากที่ไหนบอกมี มี แกก็พูดเรามีแต่ก็ พอพูดเรามีปั๊บก็ไม่รู้ว่ามียังไงก็ถามไม่ได้แล้วเพราะแกพูดเขาว่ามี ไม่สมควรถามครับ ไม่สมควรถามต่อไป ครับ คือคนมีก็มีนะครับแล้วก็มีแล้วมันก็ล้นรู้ ล้วจะไว้วางไว้ที่ไหน คนเขาคิดตรงนี้เขามีอยู่แล้วล่ะ ในเนื้อที่สรุปแล้วมันก็หอบไปหน่อยไม่ได้ครับพวกนี้เขาจะรู้จักความเพียงพอครับ ครับพอส่วนตัว พอส่วนครอบครัว เกินไปกว่านั้นก็สลายให้กับมนุษยชาติ ในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่งเช่นเอามาแจกตรง ๆ ก็ได้ หรือสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเอาไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปเคารพเคารพสักการะแบบเดี๋ยวนี้มันมันน้อยครับ ลุงหงอกว่า เดี๋ยวนี้แต่วัดวาอารามอะไรก็แต่ เนี่ย มันมันเหมือนกับให้ทำตามใจเจ้าภาพจะจนเปลือกปละคือแนวความคิดทางพุทธศิลป์เนี่ย มันไม่มีเลย แล้วความรู้ทางพุทธศิลป์ก็น้อยกันมาก อะไรเหมาะไม่เหมาะนั้นไม่รู้เลย ผมแบบรู้จะพูดยังไงไปบางวัดเนี่ยขอโทษไปวัดชะลอเมืองนนท์ไปเห็นหมาเยี่ยวรถพระที่วางพุทธรูปวางเกศกาาหมามันไม่มันไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็ไปเยี่ยวรถ ผมว่าเออพุทธรูปวัดชะลอหมาเยี่ยวรถผมก็พูดเรื่อยว่าเออพระพุทธรูปมาเยี่ยวรถได้ มันไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงจริง ๆ ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเดชจตนาไม่บริสุทธิ์ หลอกให้คนเอามาเอาพระมาถวาย ถวายพระแล้วจะได้บุญคือในเบื้องต้นก็หลอกกันแล้ว แล้วมาวางเกะกะมันมันมันพุทธรูปควรจะจัดวางในสถานที่ที่อันที่เหมาะที่ควร และไม่ควรจะมีมากเกินไป ครับ ปััจัยทางพุทธศิลป์เราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยบอกผมอาย ผมอายศาสนาอื่น บางศาสนาเนี่ย ลูกเคารพแทบจะไม่มีเลย ความศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ได้เขาเขาเขาถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ บางโบสถ์คริ์บางที่ วัดคริ์บางที่ก็มีพระเยซูองค์เดียวของเรานี่เป็นร้อยเป็นพันมีทุกศาลามีทุกอะไรทั้งหมดมีมันเนี่ยมัน เราไม่ได้ใช้ปรัชญาทางพุทธศิลป์เลย ไม่เข้าใจเลย บางคนก็เอาบางวัดก็เอารูปพุทธรูปไปไว้ที่หน้าบันเมนหน้าโจเมน เอาไปไว้หน้า หน้าวัดหน้า หน้าประตูเข้าวัด บอกพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่เครื่องประดับ พุทธรูปไม่ใช่เครื่องประดับ พุทธรูปเป็นเป็นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็น เป็นพระปฏิมาทีนี้อะไรเป็นเครื่องประดับหมดแล้ว ไปไว้บนหน้าบนหน้าบานผมว่าบางวัดผมก็ไปพูดเขากำลังลื้อนั่นประปรงเดียวบอกท่านอาจารย์เอาเอาลงนะพุทธรูปเอาลงจากหน้าบานโบสถ์อืม พุทธรูปมีแล้วอยู่อยู่อยู่อยู่ในอุโบสถเป็นประธาน และเอาพุทธพุทธพระพุทธรูปไปประดับอะไร เหมือนเหมือน พระอาจารย์มีพ่อแม่แล้ว เอารูปพ่อแม่ไปไปตั้งที่หน้าจั่วคนดีหรือคนบ้า หรือเอาไว้ที่ซุ้มประตูหน้าวัดเนี่ยหน้าหน้าบ้านเนี่ยเอารูปพ่อแม่ พระอาจารย์ไปไว้สิ คนเขาก็จะหาว่าพระอาจารย์บ้าเหมือนกัน เนี่ย วัดกำกำลังบ้าผมว่า ไม่ไม่รู้จักอะไร ไม่รู้จักละอายอ้าศรัทธาจนจนลืมศรัทธาจนเป็นความงมงาย สร้างศรัทธาที่ผิดผิดงมงายผมมีโอกาสก็คุยกับพระแบบนี้ก็เหมือนเหมือนอดรู้กับพระงั้นไม่เบรกไม่ได้ครับ ไม่เบรกมันเปลือไปหมด couple. Come. Come. Mm. Mm. Mm. Mm. าใจได้ครับครับ ลองดูที่ว่าท่านอาจารย์อะไรสมภพใช่ไหม ครับ ท่านเอกภพครับ ลองมาคุยในเรื่องของเริ่มต้น ครับจิงคนมีสตังรองรับนมันจะง่ายครับ คือคือผมไม่รู้ว่าแกมีเงินขนาดไหนนะ แต่ว่า แกอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาทำนองนี้นะ ก็ไม่มั่นใจว่า แกจะเพลินมีเงินหรืออะไรยังไง ครับ แต่ดูท่าทางแกเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าแกอยากจะจัดสร้างพระเสียรเย็บไม่ไตรอย่างผมนี่ถามตรงได้ครับผมยิ่งไม่ค่อยจะ ถ้าหากว่าเยส มันก็จะประเมินออกนะครับประเมินออกว่า อย่างเช่นตามจินตนาการ ถ้าหากว่าต้องการแบบโมเดลไอ้โมเดล ออกมาก่อน ใช้เงินเท่าไหร่ฮะแล้วถ้าหากว่าลงพื้นที่จริงกว้างคุณยาวคุณกว้างคุณยาว จัดตลอดด้วยผืนผ้ามันตรงไหนก็สามารถที่จะตีเป็นค่าออกมาได้ เมื่อเวลาเราทำดำเนินการจริง ๆแล้วคือคือไม่อยากให้เป็นที่ที่ที่สับแต่ว่าเสร็จสับแต่ว่าทำเพราะว่า ไม่ คือทำแล้วต้อง ต้องค้นค่าต่อการอนุรักษ์คือสถานบางที่เนี่ย จะทำอะไรขึ้นมาบางไอคอนรุ่นใหม่มาก็ทุบทิ้ง หรือทิ้งทุบทิ้งหรือทิ้ง หน้า นี่อนาถครับอืม อืม ก็ดูอย่างที่ฝั่งผมก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับ เพราะว่ายิ่งใหญ่ครับพระศรีมตรัยนี่ยิ่งใหญ่มากก็ทุกคำสอนก็จะรู้ว่าเป็นพระองค์สุดท้ายในโลกที่จะมา สมควร เพราะว่า ผมก็ว่ามันเป็นไปได้ เพราะว่ามันกึ่งพุทธการมาแล้ว ครับเลยกึ่งพุทธการมาแล้ว เวลาสิบเก้าปีนั้นครับ วิธีคิดก็คือเอาสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตั้งลบด้วยสี่สิบห้านั่นคือเลยสองพันมันเป็นสองพันห้าร้อย 19ปีครับแปลว่ามันเลยกือพุทธกาลมา 19 ปีแล้วครับมันความคิดนี้มันก็จะเป็นจริงนะครับ แล้วก็เป็นจุดสตาร์ทของกลุ่มสาธุเนี่ยครับ จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดำเนินไป เพราะว่าคนกลุ่มมันจะมีกันเยอะครับ แต่ไม่มีใครที่มาจุดประเด็น อธิบายในความเป็นมาเป็นไปให้ทำมันก็เลยเปะปะมาหมด ไม่เป็นไรนะครับ ที่มันผ่านมาไม่ว่าจะอะไรที่มันเลอะเทอะอยู่ในวัดวาราม ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงครับ มันมันเลอะเทอะมันเป๋มาเยอะแล้วปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วทีนี้คคือคือของพุทธศิลป์พวกนี้เป็นตัวชี้วัดครับ ครับ พุทธศิลป์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดความความยึดมั่นถือมั่นของมนุษย์ ของของของพุทธของของชาวพุทธคือยิ่ง ยิ่งอยู่ยิ่งเปลือนะ โดยเฉพาะยิ่งผู้นำที่มันไม่ค่อยเข้าใจ ไม่เอาหลักแท้ๆก็มามาสอนนะยิ่งยิ่งสอนยิ่งเปลืออะไรก็ไม่รู้ก็เนี่ยเราพอเราเราพิจารณาในเชิงปรัชญาปั๊บเราก็จะมองเห็นว่าปรัชญาทางพุทธศิลป์ก็จะมองเห็นว่า สิ่งที่อุบัติขึ้นมา ในปัจจุบันที่เราเห็นภาพที่เปิดปละเนี่ย คือความเสื่อม ความไม่ศรัทธาจริงเนี่ยศิลป พุทธศิลป์เนี่ยมันตัวชี้วัดศาสนา ศิลปะเนี่ยศิลปะชุมชนก็เป็นตัวชี้วัด ความเจริญรุ่งเรืองของของสังคมดูจากศิลปะได้ชี้วัดได้ เพราะฉะนั้น งานศิลปะจึงจึงเป็นเป็นในท้องของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของ ของมนุษย์ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง ตัวชี้วัดเลย แล้วก็พิจารณาได้จากได้จากศิลปะนี่แหละ จะเสื่อมจะศรัทธามากศรัทธาน้อยเนี่ยดูดูศิลปะพวกนี้ เห็นด้วยเป็นตัวชี้วัดเลยครับชี้วัดมาเป็นรูปธรรมให้สามารถจับต้องแต่ต้องได้ใช่ครับ มองเห็นเลยครับ มองเห็นเลย จุดเสื่อมอยู่อยู่ตรงไหนเราถึงจะแก้กันถูก แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสมองคนพวกนี้ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ คิดกันไม่ถูก ก็คือคุยตรงนี้คือเซตซีโร่ไปครับครับ เอาว่าเซตซีโร่มาคุยกันครับ แต่แต่นั่นแหละครับมันมันก็เป็นแนวทางของพุทธที่ต้องเสื่อมลงไปเรื่อยครับ มันก็เป็นวิเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงครับครับหนึ่งที่เป็นวิถี จะห้ามไงก็ไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับ จะห้ามไงก็ยิ่งห้ามยิ่งยุกฎอนิจจังครับกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันถึงจะค่อยๆถึงจุดเสื่อมจุดเสื่อมเสื่อมเสื่อมไอ้ที่ดีก็ยังอยู่ ไอ้ที่เสื่อมก็เสื่อมไปเดี๋ยวก็ลามแล้วลาม ลาม ลาม ลามจนกระทั่งพระเรีอริยะเมตไตรขึ้นมันก็เป็นนไปเป็นไปต้องมีคนกลุ่มที่มีความคิดในแนวทางจะทำไงให้ให้อะไรให้รูปธรรมครับ ในพระนามของพระศิีเมตไตรนี้ปรากฏในโลกใบนี้ ผ่านจินตนาการของศิลปินครับ ในรูปแบบของพุทธศิลป์อย่างนี้รับ ที่บอกว่าสืบเรื่องด้านจิตวิญญาณพุทธศิลป์พุทธโอเคก็ก็ก็คุยแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วครับว่าค point of view ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าคิดความคิดเอามาแชร์ กันก่อนครับ ครับมันเริ่มต้นจากคนสองคนครับ ต่อไปมันก็กลายเป็นสามสี่ห้าครับมันจะแตกตัวเป็นแบบฟิวชั่นไปเป็น เยอะแยะลายกองว่า ถ้าว่าความคิดของเรานี่มัน มันเป็นความนึกที่มันเพียวนะครับ มันเพียวไอ้ความเพียวตัวนี้มันจะนำพาเข้าไปสู่ในชีวิตเป็นความสำเร็จถ้าเราเชื่อมันก็ว่าเพียวจริง ๆ ครับฝั่งผมผมเชื่อมั่นอยู่แล้วเรื่องเพียวเนี่ย เพราะผมเรื่องเพียวมาตลอดใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเพียวอะไรก็ความเพียวความ ผมว่ามันถึงยุคมันฮะ ก็ขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยฮะ ครับ มันทำให้มนุษย์โลกวันนี้คิดในกรอบใหม่แล้วครับ ครับ ของเก่ามันคงจะ หมดแล้วมันหมดแล้วของเก่านั้นต้องมีการ แย่งกันเกินไป ครับเซตซีโร่ขึ้นมาใหม่ละในความคิดรูปแบบนี้เป็นความคิดที่ ที่มันจะก่อตัวใหม่ครับมีผู้คนคิดได้ทั้งนั้นนะครับ แต่ในการกระทำอยู่แล้วใครเป็นผู้นำการกระทำ ผู้นำการกระทำเนี่ย ถึงพร้อมด้วยหลายๆ อย่างไหมในเรื่องของสเปริ t เช l นครับครับียวเพียวสเ i ริ t ที่พูดถึงเนี่ยครับ ถ้ามันนำด้วยตัวนี้จริงของจริงแท้โดือคำว่าปรมัตที่พระเจ้าให้กับชาวโลกเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ มันเป็นอนอร์จีที่มันเพียวอะถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจริงในแผ่นดินโลกวันนี้ ทุกอย่างที่คุยกันตรงนี้ มันจะสำเร็จแล้วก็เวลาล่วงเลยไป มันก็แปลตามเหตุตามปัจจัยเวลา แต่การก่อขึ้นในอนุธาตแรกถือว่าเป็นโมเดลแรกเนี่ยสามารถรับรู้แต่ตอนนั้นอธิบายเป็นในการที่จะพรีเซนต์สิ่งนี้ผู้ที่จะมีส่วนร่วมในหนึ่งข้างหน้าว่า คือได้มาคุยกับลุงงอผมก็เป็นพลังพลังในการที่ผมจะดีไซน์ในระดับหนึ่งก่อนว่ารูป รูปลักษณ์ที่ออกมา ควรจะเป็นลักษณะไหนว่า คือบางที เราไปหลงความสวยงามมากเกินไปนะคือ คือท่านนี่จะต้อง ไม่ได้สวยงาม อาจจะไม่สวยงามเป็นเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของศรัทธาความกล้าหาญความศรัทธา ร้างศรัทธาศรัทธาต้องมาก่อน ลองถ้าเป็นไปได้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ ท่านสมภพนะฮะเรามาคุยกันก่อนว่าผมจะ แต่ผมผมจะบอกไว้ก่อนผมรู้จักท่านไม่มากนิดเดียว อืก็ก็ลุงงอกก็พิจารณาว่าจะเป็นไปได้ยังไง เพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์เนี่ยมันมันหลากหลายครับ มันหลากหลายจริงๆถ้าหากว่าท่านจะมีศักยภาพหรือพลังในการ ที่จะมาทำตรงนี้ครับคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับครับรบในเบื้องต้นก่อนครับ ครับ ก็จะจะจะจะพอรู้ว่าใครเป็นใครแล้วฮะแล้วผมก็จะ เอาสิ่งที่ผมบอกว่า ผมมีอยู่แล้ว ครับตัวต้นแบบครับล้วจะเอามาให้ดูครับ เป็นตัวและบอกที่มาด้วยครับ ว่ามาอย่างไรแบบไหนครับ ไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมาแน่นอน ดูว่ามีไม่มีแน่นอน ไม่ใช่มนุษย์สร้างแน่นอน แต่บอกให้ทราบเอาไว้จะได้รู้จะได้เห็น เป็นขวัญตากันจริงจังที่พูดพูดนย ยินดีนะ ครับแล้วก็ลองนัดดูครับ ครับ ครับ มาเจอกันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมา สิ่งพวกนี้มันทำงานคนเดียวไม่สำเร็จ ครับ ความคิดอะไรพวกนี้มันไปได้หมดแหละครับมันจะรู้อะไรต่างเวลาประกอบกันเป็นชิ้นงานแล้วมันคนเดียวมันทำไม่ได้ ใช่ครับใช่ครับยอมรับเชิญเชิญครับผม เคไหมใช่ครับครับคณครับ เราคุยแค่นี้ก่อนเนาะครับครับครับ ต่อไปก็ตามแนวทางนัดนะยินดีคุยครับ